โอเคทุกท่าน ใคร บอกว่าไนโหดนะบอกตรงนี้ เลยว่าไนกากโอ้ยกูก็อุตส่าห์แบบว่า นะ ก็อุตส่าห์แบบว่า ล็อกมันเลยดีกว่า ล็อกไปเลยเอาเลเยอร์ไง ล็อกเอาเลเยอร์ฮะ ไอเทมนี้เป็นไอเทมเทียวันที่ดีมาก นะ ต้อง บอกว่าดีมากเลยนะดี มากนะฉ่ไม่ ใช่ ดีมันนะ ดีไม่เอจีด I can show <laughs> me. Oui. แหลกฮะเลยใจผิดพลาดเลยเห็นไหมแหลกอันเดมีหลายตัวนะ อาดอกเบี้ยดีกว่าไหม ได้ไหมวะเนี่ยกดช้าแล้วเกินเหมือนเมื่อกี้ จี๊ดเว้ยแหลกนะฮะแหลกมากเลยมาอย่างนี้โอ้ไม่ได้ I'm going to enjoy this ലാരും മണ്ടി ดี๋ยวนี้มาโอ้ไม่มาว่ะ ตัวนี้ดีกว่านะ ถ้าเกิดจะใช้ t r a c k s here. ready to rumble. Victory is assured. เปิร์กผมยัง ไม่ ได้ ตัว ไหน ดีๆเลย นี่หว่า ดี เคอ่ะดี เคไบเปอร์อ่ะ ก็ ดี อ่ะ ลองดูดีกว่าฮันเตอร์ไม่เล่นแล้วดูจากทรงไม่เล่นแล้ว We c a ม t make the s a m ด mistakes. เกมนี้ไม่ไม่ไม่มีใครเล่นอันนี้นะแล้วเจอไวเปอร์เราต้องหยิบตั้งไหนแล้วมีดีเคอยู่ดีเครอกัน สู้ใครก็ไม่ได้ฮะตอนนี้ ได้คอมโบหันแล้วนะ ควินไม่มาไม่ต้องเล่นนะเป็นท่าที่โหดร้ายมากเลยนะสลากนะ ดิสอาร์มเนี่ย ผมผมไม่เคยได้ใช้สลักเหมือนกันเพราะรู้สึกสลักมันมายากอยู่เหมือนกันนะสเกลมัน เอามาสเกลก็ได้ โคตรดีเลยเลย เป็นเพราะอะไรวะตายห่างวะ I will never give up. จริง น่าจะเลือกแมทออฟแมทเนี่ย จซะถ้านายยังไม่มา แล้วก็ฉันจะเอานายออกไปจากทีมเรียบร้อยให้เรียบร้อยด้วย โอเค บ๊ายบาย โอ้โหซุปเปอร์แหลก ซูเปอร์แดมราคา

อะไรของมึงวะกี่เกิดอะไรขึ้น What's happened What's happened นี่ What's happened แล้วมันคือตัวอะไรเป็นเรนเจอร์หรือไม่อ่าทำให้กูชนะอยู่ไม่เป็นไร มาช้าหน่อยแต่ก็ยังมานะสำหรับเอ่อฮันเตอร์นะ ดาวยุ่สเจะครีปนะ คือถ้าเล่นเลดนะฮันเตอร์ดีกว่าอยู่แล้วนะ ดีกว่าพวก แอดเลยนะ แอดมีคนเล่นเยอะแนะเมื่อกี้ ผมก็เลยเปลี่ยนเล่นโยกไปฮันไปเลยนะ ไอตัวนี้ก็เป็นสเกลไป มันก็พอได้อยู่นะ ไม่เสียหายสามวอล สามวอลอยู่นะน่าเสียดายที่ไม่ได้ออกนะอืม เมกานิซึมนะครับสู้ได้อยู่น่าจะยังสิบหก จริงแน่าจะอัพได้เทินหน้าแล้วกัน โอ้โห มาเป็นแนวอย่างนี้แบบว่าคนน่ากลัวนะ ซีซีไนท์เอาซีซีมาใส่เยอะๆนะ ไทเอนเตอร์อีกตัว ก็ได้ครบ4สเกลแล้วผมว่าเอาฮิวให้ตัวนี้ดีกว่า ส่วนจักรนอตัวนี้ เอ่อ ready to fight ห้าสิบสี่เวนเล็กอัพไม่ได้เลยรอเทิร์นหน้าเอ๊ะหรือว่าเอา ไทเอนเตอร์อย่างเดียวเลยที่สองเล่นเมดนะใช้ได้ ใช้ได้ แต่ไทเอนเตอร์ หรือว่า สู้ได้ โอเคเลยก็สี่ไงแปดห้าสิบสองยี่สิบสองนี่ก็ได้ มีใครเล่นแอดปะที่หนึ่งก็ไม่ได้เล่นแอดเนี่ยวะแอดยังมียังอยู่เขายังอยู่นะ ต้องเปลี่ยนหรือเปล่าเนวหน้าจะต้องเปลี่ยนออกไป เปลี่ยน x ออกไปแบบนี้แบบนี้ดีกว่า ียใจได้วะ มึงไม่คลีวะ มึงโดนมาหา มึงโดนมาหาเมดูซ่ากู แต่มึงไม่คลีให้มันตาย เมดูซ่ายังอยู่นะ เดี๋ยวดูดิ take 80 damage per per second for 3 second this time reset each time unit a t t a c สเกลก็ยังเอาออกไม่ได้นะ เพราะว่า พราะว่าเรายัง แต่เราก็ถือ ไลอัพนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละไม่ได้ขี้เหร่ะแต่ว่า มันขาด มันขาดเปิร์กของตัวนี้ ตัวออกเนี่ยนะมันก็เลยทำให้จักรนอตดูดูจะไม่เก่งเท่าไหร่ห้าสิบเดอ e แมกรซ อ้ปัดยืนหน้าเนี่ยถือว่าดีนะมันจะได้ได้รีบุกไอ้ตัวยืนหลังนะถือว่าดีดีมากเลย Of course you need my help อาชิบหายผมบอกแล้วรีบอัพเกอร์ปักเป็นตัวที่ดีอ่ะผมมองว่ายังยังยังดีอยู่นะ สามเลือดแข็ง We can't lose again. ปั๊บผมว่ามีประโยชน์อยู่เกมเนี้ย เออ มีประโยชน์เป็นนะเขาฮุกตัวแนวหลังมาให้เรายิงได้ เนโครน ไม่ได้ใช้แน่ๆเลยเกมนี้จักก็ไม่เอาเดี๋ยวจะรีโรเอาหาตัวก่อนทำอะไรรีบไม่ได้แล้วตอนนี้ ต้อง ว่ามัน มันดีเลย์อยู่เลยดูดิผมกดไปพักหนึ่งกว่าจะมาเนี่ยแฟนเตอร์นะดอร์นเจอร์สามผมไม่หวังดอเรนเจอร์แล้วท่านนั้ สู้ได้วะเอ้ไม่ใช่เนี่ยเขาอยู่ที่ไหนวะ เอาคนนี้คนนี้เอาคนนี้กันได้ทั้งนั้นคนนี้ผมก็สู้ได้ไหมวะ ได้ นะ คนนี้ก็แอดไม่ใช่เหรออ้าผมสู้แอดได้แล้วนะแปลกจังวะทำไมสู้ได้ราวสามสิบนี่ก็ไม่รู้น่ะนะ ตามที่เป็นคลิปนะ สเกล สเกลแทนใครวะ แทนตาเห็น ลองเล่นแบบไม่ฟูลฮันเตอร์ดูนะที่หนึ่งที่หนึ่งเขาเมดนะเว้ยไม่ใช่เมดไหมเนี่ยไม่ไม่เชิงเมดนะไม่เชิงไม่เชิงอ๋อเขาแค่เสริมด้วยเมดเฉยๆเนี่ยเออไม่เป็นไรงั้นก็สองสองเมดก็พอไอสองสเกลก็พอนะสองสเกลก็น่าจะพอแล้ว ตัวลง 1 2 3 4ไทเอนเตอร์ลงก็จะได้ 4สเกลพอดี ก็หวังว่าคงก็อาจจะไม่ต้องใช้ แต่ว่าเจอแอร์ว่ะ ที่สองต่างคนต่างแพ้เหมือนกันนะ คือทุกคนที่อยู่เนี้ยคือเล่นเก่งหมดเลยนะ เอาจริงๆเพราะว่าผม ผมอัพเวลเพื่อที่จะปิดชีพเขาดีกว่านะที่หนึ่งที่หนึ่งเขาก็อัพเวลไหมอัพเวลดีไหม ี่สเกลแล้วมึงมาโยนกูเนี่ยนะ ผมสามารถเอาหันได้เข้าได้อีกตัวนี่หว่า เพราะผมมีตัวนี้สองตัว หันเข้าอีกตัวเลย ตัวนี้อาจดีกว่า เอามา ค่อนข้างเพอร์เฟกนะเหลือแต่เอ๊ะเมื่อกี้เขากันผมได้หรอฮันเตอร์ไทฮันเตอร์ ไอบีมาสเตอร์ มันจะไม่มาหน่อยหรอวะโอ้โหเวนเเหลือเขานี่แหละครับผม โอเคแล้วเดี๋ยว ผมจะได้จัดการเขาเออ ให้คนนี้งนี้เอ็มน่าจะ โดนตรงนี้นะ การจัดทัพตายไหมตายไปซะ ไม่ตายได้ไงฮะอ๋อกันได้โซ you seek s e l i m e n e s I lead by example โอ้ยเฮ้ยรีเฟชเชอร์ป่ะรีเฟชเชอร์ล่ะรีเฟชเชอร์ล่ะฮะอืม แต่เขาก็ยืนแยกเหมือนกันไม่เป็นไรเฮ้ยเอาดิเอาดิเอาดิ ขาแพ้ก็แพ้ผมสามเจ็ดแล้วเดี๋ยวผมต้องดึงตัวโหดๆไว้นะ ความอันนี้ พอใช้เงินผมก็จะใช้เงินเหมือนกัน ไม่ได้ หายแล้วัวเอาไทยซันเตอร์สองอ้าวเอ็มจะเดินมาตรงเอ็มเขาจะเดินมาตรงนี้นะ ตรงมุมซ้าย จริงๆ ก็ไม่น่ามีปัญหานี่ว่าซ้ายขวาเอ้ย อะไรวะ แพ้ไหมเนี่ยเวนชนะอยู่เว้ยด้วยความที่ว่ามีสี่สเกลนะโอ้ยสี่สเกล ฮะ ต้านทานเขาได้ครับผม โอ้โหสี่สเกล ฮะ ต้านทานแบบ ฟูหมดเลยฮะทุกอย่างนี่นี่คือเพอร์เฟกฮะผมบอกเลยว่าเพอร์เฟกมากคอมโบนี้ มีเรือมีเรือมีไทเตอร์นะฮะมี ไออันอันเดสนี่เออ อันเดสก็อันนี้ก็โอเคเพราะได้วอลเลอร์ด้วยไงถูกปะเออ สีสเกลนะฮะโอ้โหไทเตอร์บิสมาสเตอร์นะฮะแล้วก็มิลันนาจอมหลบนะฮะหลบธนูหลบธนูหลบธนู นะโอ้โห โอเคฮะทุกท่านเกมนี้คือใจแป้ว อยู่เหมือนกันนะตอนหลังนะ เรา เราไม่ค่อยถนัดการต้องยอมรับว่าเราไม่ค่อยถนัดการการจัด ทับตอนเลดเกมตัวไหนคือมันคือเมื่อกี้ไทยไทยก็โดนดูมใช่ไหมไทยโดนดูมนะเมื่อกี้ แต่ว่ายังชนะนะฮะแล้วก็ไทยติดใบด้วยว่าแปลกเหมือนกันนะ เดี๋ยวต้องไปดูย้อนนะฮะลองถ้าใครดูก็ ก็ลองกรอเข้าไปดูผมต้องไปดูย้อนของผมอีกทีหนึ่งนะ ตอนนี้ตอนอัดนี่อัดแบบสดๆนะอัดแบบสดๆคืออะไรวะโอเค ทุกท่าน ลากันไปก่อนเท่านี้นะครับผม อย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมจะเป็นพระคนอย่างสูงนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย